ต่อไปนะคะ เราพบว่าการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของวัยรุ่น มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ หาก เราสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว หรือตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น เราพบว่าจะสามารถตัดวงจรที่จะนำไปสู่ ภาวะวิกฤตได้นะคะ ในเรื่องของลักษณะการประเมินสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือบรรยากาศเชิงบวก ต้องใช้การจับถูกมากกว่าการจับผิดทำให้วัยรุ่นรู้ และเข้าใจว่าเรากำลังเป็นมิตร และกำลังเป็นห่วงนะคะ อยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัยวางใจได้ ทุกอย่างเป็นความลับ ลักษณะของการประเมินเรามักจะเริ่มต้นคำถามด้วยความรู้สึกว่า ขณะนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไง เขามองเห็นตัวเองเป็นอย่างไร เขามองเห็นเขาคิด เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไร เขารู้สึกอย่างไร มองเห็นตัวเองอย่างไร เขาต้องการเห็นตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร และถ้าเขาต้องการเห็นตัวเองเปลี่ยนไป เขาคิดว่าเขาจะต้องทำอะไร กระบวนการของการตอบคำถามตั้งแต่ความรู้สึกมุมมองเกี่ยวกับตัวเอง มุมมองเกี่ยวกับคนอื่น ความต้องการและการตอบสนองความต้องการ จะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าวัยรุ่นคิดรอบคิดไกลและคิดลึก ในในเรื่องต่างๆ ได้รอบคอบใช้ วิจารณญาวิจารณญาณได้มากน้อยแค่ไหน กระบวนการตอบคำถามเหล่านั้น จะช่วยให้เราตั้งคำถามต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการช่วยเหลือต่อไปนะคะกระบวนการประเมินนอกจากทำในรายบุคคล เราสามารถทำเป็นรายกลุ่มได้โดยการให้ให้ผู้ให้เด็กวัยรุ่นนะคะ นั่งเรียนกันเป็นกลุ่ม หรือว่านั่งคุยกันเป็นกลุ่มหลังจากนั้น เราใช้กระบวนการกลุ่มในการค้นหาว่าประเด็นปัญหาหรือความทุก จหรือความไม่สบายใจ ความกังวลใจที่เกิดขึ้นในกลุ่มขณะนี้เป็นเรื่องอะไร สิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างไร เขามองสถานการณ์ปัญหาเหล่านั้น อย่างไร หนักใจหรือไม่ หรือเป็นกังวลหรือไม่เขาเชื่อมั่นไหมว่าจะรอดพ้นไปได้ ถ้ารอดพ้นไม่ได้เขาต้องเผชิญกับอะไร สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าวัยรุ่นแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยมีความมีมีมีต้นทุนมากน้อยแค่ไหน กำลังเผชิญปัญหาอย่างไร นำไปสู่การช่วยเหลือหลังจากทำกลุ่ม ถ้าเราเจอว่า คนไหนก็ตามที่มีสภาพปัญหาหรือกำลังเผชิญปัญหา เราสามารถดึงออกมาพูดคุยในลักษณะส่วนตัวได้ หลักการประเมินอีกอันหนึ่ง เราอาจจะไม่จำเป็นต้องประเมินทั่วทั่วไป แต่ว่าเราอาจจะดูว่าเด็กที่เติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจ หรือเขารู้สึกว่าเขาขาดความรักอะไรต่างๆ ก็ตาม ทำให้เขารู้สึกกังวล เครียดไม่สามารถปรับตัวได้หรือมีความรู้สึกทุกข์ใจ เมื่อเขาเข้าสู่ภาวะของความเป็นวัยรุ่น เรามักพบว่าพีคหรือว่าความรุนแรงของอารมณ์ที่จะแสดงออกมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติร่างกาย จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เข้มข้นรุนแรงขึ้น เราอาจจะตั้งคำถามเหมือนเดิมกับกลุ่มนี้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้เติบโตด้วยปัญหาจะไม่มีปัญหา เราพบว่าเป็นการคาดคะเนที่ยากมากที่เด็กคนหนึ่งจะรอดพ้น จากสังคมที่มีสภาพซับซ้อน เรามักพบว่าเด็กหลายๆ คนที่เกิดมาอย่างไม่พร้อม แต่สามารถเติบโตได้ด้วยด้วยการอยู่บนซากปรักหักพัง แต่เราก็พบว่าเด็กกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความพร้อม ก็อาจจะก้าวพลาดไปสู่ภาวะวิกฤต ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรพลาดในการประเมินเพราะฉะนั้นทุกคนเราจึงไม่สามารถที่จะตั้งว่าการแยกแยะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มดีกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยหรือมีปัญหา จะทำให้เด็กรู้สึกมีอคติกับเรางั้นเนี่ยในการประเมินที่ดีที่สุดเราจึงต้องตั้งเป้าว่าเด็กทุกคนกำลังเผชิญภาวะเสี่ยง และผู้ใหญ่มีความจำเป็นต้องประเมินเขาด้วยด้วยทั้งเรื่องของความรู้สึก ความคิดมุมมอง เรื่องของตัวเองเรื่องของอนาคต ความต้องการที่อยากเห็นตัวเองเป็นอะไร และจะต้องทำอย่างไร สิ่งเหล่านี้จึงจะช่วยให้มีผู้ใหญ่มีแนวทางมากขึ้น ในการที่จะคัดกรอง และประเมินสภาพความต้องการจำเป็นจริงๆสำหรับวัยรุ่นแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะ